การปรับแต่งใน Edit Mode Subdivide Subdivide เป็นการเพิ่มรายละเอียดโครงสร้างให้กับวัตถุ เมื่อเราคลิกเลือกคำสั่ง Subdivide วัตถุจะมีจำนวนโครงสร้างเพิ่มขึ้น ทั้งจุด ด้าน และก็พื้นผิว Vertex Edge และ Face ซึ่งจุดประสงค์ของการใช้คำสั่งนี้ก็คือ การทำให้วัตถุมีรายละเอียดมากขึ้น เพื่อการสร้างโมเดลที่มีรายละเอียดมากขึ้น วิธีการใช้คำสั่ง subdivide 1. เลือกวัตถุ 2. เลือก edit mode หรือกดแท็บ 3. คลิกที่ปุ่ม subdivide ที่ปรากฏในหน้าต่าง tools ด้านซ้ายมือ หรือกด W เพื่อแสดงเมนูการแก้ไข เลือกคำสั่ง s u b d i v i d กดหนึ่งครั้งจะเท่ากับการแบ่งผิวครึ่งหนึ่ง กดหลายครั้ง ก็จะแบ่งย่อยไปเรื่อยๆเราสามารถเลือกการแบ่งพื้นผิวเป็นส่วน ๆ โดยการเลือกเอาเฟสเฉพาะส่วน หากเราต้องการเลือกทั้งหมดให้กด A วัตถุจะเป็นสีส้มทั้งหมด จะเป็นการแบ่งโครงสร้างทั้งวัตถุ b e v e l b e v e l เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการลบเหลี่ยมหรือมุมของวัตถุให้มีความโค้งมนมากขึ้น วิธีการทำคือ 1. ให้เลือกด้านที่ต้องการทำให้เกิดการลบเหลี่ยม 2. เมื่อเลือกแล้วให้ไปยังคำสั่ง mesh edge bevel หรือกดคีย์ Ctrl B และขยับเมาส์ มื่อได้ทีแล้ว ให้คลิกเมาส์อีกหนึ่งครั้ง ก็จะได้บีเวลตามต้องการอินเซ็ตเป็นคำสั่งแบ่งส่วนซ้อน จากพื้นผิวที่ได้เลือกไว้ทำให้ได้ส่วนที่มีรูปร่างเหมือนพื้นผิวที่เลือก มีวิธีการทำคือ 1. เลือกวัตถุที่ต้องการแบ่งผิวซ้อน 2. เลือก Edit Mode เลือก Face ที่จะทำการแบ่งส่วน กด W เลือก Inset หรือกดคีย์ I จากนั้นขยับเมาส์ตามต้องการ เมื่อได้ที่แล้วให้คลิกเมาส์ซ้าย จะปรากฏพื้นผิวเพิ่มเติมในพื้นผิวเดิม Extrude extrude เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการปรับแต่งส่วนประกอบของวัตถุให้ขยาย ยืด หรือถูกผลักเข้าไปในรูปแบบต่างๆ ซึ่งคำสั่งนี้จะอยู่ภายใต้ edit mode จะมีปุ่ม extrude อยู่ที่ to shelf ด้านซ้ายมือ หรือกด e จากนั้นขยับเมาส์ตามขนาดที่ต้องการยืด มีวิธีการทำคือ 1. เลือกวัตถุที่ต้องการยืด 2. เลือก Edit Mode 3. เลือกพื้นผิว จุด เส้นขอบที่ต้องการยืด จากนั้นกด E แล้วขยับเมาส์ การขยับของ Extrude จะสามารถขยับได้ตามแนวแกนที่เราต้องการ คือให้กด E ตามด้วยแกนที่ต้องการ ให้ขยับ เช่น กด X ให้ขยับตามแกนแนว X แล้วขยับเมาส์ วัตถุจะถูกขยับไปตามแนวแกน x เท่านั้นลูปคัดเป็นคำสั่งที่ใช้แบ่งส่วนของวัตถุ โดยจะแบ่งรอบวัตถุ มีวิธีการทำคือ 1. กด Ctrl R 2. เลือกแนวที่ต้องการจะตัด จะปรากฏเป็นเส้นสีชมพู ให้คลิกซ้าย เมื่อคลิกเสร็จปุ๊บให้เราขยับปรับขนาด หรือปรับตำแหน่งที่ต้องการตัดและคลิกซ้ายอีกครั้งเพื่อตัด knife เป็นคำสั่งตัดเส้น เพิ่มเติมในวัตถุ โดยการกด K แล้วคลิกไปตามจุดที่เราจะตัดเส้นใหม่ เมื่อตัดได้ตามต้องการแล้ว ให้เรากด Enter วัตถุจะถูกตัดตามเส้นที่กำหนด